สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหน้าที่ลักษณะงานและความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีหน้าที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และดูแลผู้โดยสารด้านความปลอดภัย โดยการทำหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนนะครับคือ หน้าที่ก่อนเครื่องออกที่เราเรียกว่า on ground duties หน้าที่บนเครื่องบินที่เราเรียกว่า on board duties และ หน้าที่หลังจากเครื่องบินลงจอดแล้ว ที่เราเรียกว่า after landing duties ตอนนี้เรามาดูนะครับว่าหน้าที่ต่างๆนั้นมีอะไรบ้าง โดยเริ่มจากหน้าที่ในขณะที่บนเครื่องบนพื้นดินนะครับ ที่เราเรียกว่า on ground duties หน้าที่ในด้านนี้ในข้อแรกก็คือ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับ โดยเริ่มจากการรายงานตัว การเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำตัว และรับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นสภาพอากาศ ชั่วโมงบิน ระดับความสูง อาหารที่ใช้บริการผู้โดยสาร และจำนวนผู้โดยสารเป็นต้นครับในข้อต่อไปข้อที่ 2 ก็คือการตรวจเช็คความสะอาดของห้องโดยสาร ห้องน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริการว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้บริการได้หรือเปล่า หน้าที่ข้อที่ 3 ก็คือการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น ถังดับเพลิงถังออกซิเจน อุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นต้นหากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ต้องรีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มาดำเนินการเปลี่ยนให้ก่อนที่เครื่องจะออก ข้อที่ 4 ก็คือการตรวจเช็คอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้กับผู้โดยสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือผ้าห่มเป็นต้น หากมีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องรีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบนะครับ ส่วนแล้วหน้าที่ในข้อต่อไปก็คือข้อที่ 5 ก็คือการต้อนรับผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาบนเครื่องแล้วพนักงานต้อนรับมีหน้าที่จะต้องทักทาย และช่วยเหลือผู้โดยสาร ตลอดจนการสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดกับผู้โดยสาร หน้าที่ต่อไปหน้าที่ข้อที่6นะครับก็คือ สาธิตให้ผู้โดยสาร ทราบถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และการปฏิบัติตัวในกรณีมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น รวมทั้งการเตรียมตัวก่อนเครื่องออก และหน้าที่ในข้อต่อไปคือข้อที่ 7 ก็คือพนักงานต้อนรับต้องตรวจดูความเรียบร้อยภายในห้องโดยสารอีกครั้ง ก่อนที่เครื่องบินจะออก หน้าที่ในข้อต่อไปนะครับคือหน้าที่เกี่ยวกับของการของพนักงานต้อนรับที่อยู่ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเครื่องบินนะครับ หน้าที่แรกที่สำคัญมากครับคือการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารและถ้าหากมีอาหารพิเศษในเที่ยวบินนั้นพนักงานต้อนรับจะต้องให้การบริการผู้โดยสารที่สั่งอาหารพิเศษก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันความผิดพลาด นะข้อที่ 2 ก็คือพนักงานต้อนรับควรดูความเรียบร้อยในห้องโดยสารและห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อที่ 3 ก็คือว่า บางประเทศที่มีการกรอกเอกสารก่อนจะลงพนักงานต้อนรับจะต้องแจกเอกสารเหล่านั้นให้แก่พนักงานเพื่อกรอกก่อนที่จะลงจากเครื่อง 4. เมื่อได้รับการแจ้งจากกัปตันว่า ใกล้จะถึงที่หมายแล้วพนักงานต้อนรับจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องผู้โดยสาร ห้องน้ำ ห้องครัวและอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นต้องนั่งประจำที่และรัดเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยครับ ส่วนหน้าที่ในข้อต่อไปก็คือหน้าที่หลังจากที่เครื่องลงแล้ว สิ่งพนักงานต้อนรับจะต้องปฏิบัติข้อแรกก็คือต้องกล่าวอำลาผู้โดยสารครับและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ข้อที่ 2 ก็คือตรวจเช็คห้องโดยสารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบดูว่ามีสิ่งแปลกปลอม หรือมีสิ่งมีค่าของผู้โดยสารตกหล่นอยู่หรือไม่ และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่ หลัก 3 ประการของพนักงานต้อนรับเครื่องบินนะครับ อาจกล่าวได้ว่าพนักงานต้อนรับมีหน้าที่สำคัญคือในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร เพื่อสร้างความทับใจให้กับผู้โดยสารให้มากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และอากาศยาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการบิน